เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างเทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีกัน ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ PowerPoint นะครับ วันนี้จะมาลองทำโปสเตอร์จากโปรแกรม PowerPoint ดู ให้เลือก b a n k Presentation นะครับ หรือเอกสารเปล่าขึ้นมา นี้ก่อนอื่นให้เราไปเลือกที่แท็บ Design นะครับ เพื่อปรับขนาดหน้ากระดาษที่เราต้องการนะครับ จะมีให้เลือกในที่นี้เราเลือกเป็น A3 นะครับ แล้วก็เลือกแนวตั้งเป็น Portrait ขึ้นตัวนี้มาให้เราเลือก Ensure Fit นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเราเตรียมไฟล์ไว้นะครับ จะมีทั้งไฟล์ Word ที่เป็นสคริปต์นะครับ เป็นข้อมูล ในที่นี้ให้เลือก Insert นะครับ แล้วก็เลือก Picture ไปที่ที่เราเก็บภาพไว้นะครับ ให้เลือกแบ็กกราว n ์มาก่อนนะครับ ก็จะเป็นแบ็กกราว n ์ลายไม้ จัดหน้าให้พอดีกับหน้ากระดาษนะ ซูมใน powerpoint นะครับ เราสามารถกด control แล้วก็หมุนสกอร์เมาส์นะครับ หมุนตรงลูกกลิ้งก็จะสามารถซูมอินซูมเอาได้ พอดีแล้วก็ มาเปิดข้อมูลนะครับ ก็จะทำโปสเตอร์เกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษนะครับ หัวข้อ present simple ให้เรา insert ภาพมาทั้งหมดนะครับ จะได้ภาพทั้งหมดมานะครับ ็คลิกที่รูปนะครับ แล้วก็ลากจัดวางให้เรียบร้อยนะครับเราสามารถขยายได้จากการคลิกที่มุมนะครับแล้วก็ลากขยายออกมาทีนี้เราไปที่ insert นะครับ แล้วก็มาที่ shape จะเห็นว่ามี shape ให้เราเลือกมากมายนะครับ อันนี้ก็เลือกเป็นสี่เหลี่ยมขอบมนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการใส่สีที่ต้องการนะครับ ส่วนด้านล่างก็จะ เป็นเส้นขอบนะครับ ในที่นี้เราไม่ต้องการก็กด no outline นะ การจัดกลุ่มนะครับ ให้เราคลิกขวาที่ภาพที่ต้องการจัดกลุ่มนะครับ คลิกเลือก send to back เพื่อนำไปข้างหลังนะครับ send to font ก็คือเอาขึ้นมาไว้ข้างหน้านะครับ นี้ซูมด้วยการกด Ctrl นะครับ แล้วก็สกอร์เมาส์เข้าไป นี้เราจะมาเริ่มใส่รายละเอียดนะครับ Copy นะครับชื่อเรื่อง จากนั้นไปที่ Insert นะครับ ไปที่ Text Box นะครับ แล้วก็กด Ctrl V นะครับ เพื่อวาง เราก็สามารถจัดกลางได้นะครับแล้วเลือกขนาดตัวอักษรนี่ก็เป็นการเลือกสีนะครับก็เลือกสีได้ตามต้องการ ลือกเชฟเพิ่มนะครับเพื่อเป็นแบ็กกราวให้กับหัวเรื่องนะครับนีเชฟก็เลือกเชฟเอาท์ไลน์เป็นเป็น no outline นะครับแล้วก็เลือกเชฟฟิลเป็นสีเหลืองนะครับ จากนั้นก็จะเริ่มมาจัดรายละเอียดนะครับ ก็ไปที่ text box นะครับ เพิ่มมาอีกอันหนึ่งเพื่อจะใช้เป็นรายละเอียดนะครับ หัวข้อรอง เป็นการใช้นะครับ กด Ctrl V เพื่อวางนะครับ ก็เลือกฟอนต์ที่ต้องการนะครับ ให้เข้าที่นะครับให้สวยงามทีนี้ตัวเชฟนะครับเราสามารถ Copy ได้ก็คือคลิกเลือกนะครับ แล้วก็กด Ctrl C เพื่อ Copy แล้วก็กด Ctrl V อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อวาง นี้ผม Copy มาเป็น 3 อันนะครับ แล้วก็ทำการจัดกลุ่มรูปภาพ ให้มาอยู่ข้างบนให้หมดนะครับ เลือก Bring to Font ปี้ตัวกรอบสีขาวเพิ่มมาอีก 2 อันนะครับ ก็ได้กล่องแสดงตัวอย่างครบ 5 อันแล้วนะครับ ต่อไปเรามาเริ่มใส่รายละเอียดนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อย เราก็ทำการเซฟนะครับเพื่อไปใช้งาน ให้เรามาที่ไฟล์นะครับ save as แล้วก็ คลิกเลือกเบลนะครับ แล้วก็เลือกนามสกุลนะครับเป็น JPEG ก็เลือกที่อยู่นะครับ กดเซฟนะครับ นี้ก็ลองมาดูที่ไฟล์นะครับ ก็จะได้โปสเตอร์ขนาด A3 ที่เราออกแบบไว้นะครับ เสร็จสมบูรณ์ ก็จะสามารถนำไปใช้ต่อได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการอัพทางโซเชียลนะครับ Facebook หรือว่า Twitter Instagram ต่างๆ นะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆของ PowerPoint นะครับในการทำโปสเตอร์ คราวนี้ เราก็ได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีแล้ว หวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วน และพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ